ไว้ข้างฟ้าที่จะเล่นละครได้ค่ะ หนูเคยเล่นละครตอนนั้นได้รับบทเป็นตัวร้ายค่ะ เอาแก ปีนี้ขึ้นในมาบังบังไฟพญานาคผู้เดียว ได้ยินข่าววายทองถิ่มไปมีสาวคนใหม่บ่อเหงาจังหน่อยนี่เด้อปีนี้ต้องได้ยางคนเดียว น้องนี่มากแต่อายลายคาง ดอกอีลี สวัสดีค่ะ หนูชื่อ อุ้มบุญหมายขาวชื่อเล่นชื่ออุ้มอายุ 17 ปี ตอนนี้เรียนที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่พัทยา ก็หนูรู้สึกดีใจมาก ๆเลยค่ะแบบคนให้คนเข้ามาชื่นชม แล้วก็ให้กำลังใจหนูเยอะมากหนูรู้สึกดีใจแล้วก็ขอขอบคุณค่ะ หนูชื่นชอบในการแสดงแล้วหวังว่าถ้าเกิดสังคมเปิดโอกาส ให้คนพิการได้เป็นนักแสดงความสามารถของตัวเองค่ะ ให้สังคมได้รู้ว่าถึงร่างกายจะไม่เต็มร้อย แต่เราก็สามารถที่จะแสดงเหมือนกับคนปกติได้ค่ะ เป็นการลำเปิดวงโปรงลางค่ะลำเป็นการลำของภาคอีสานค่ะ ตอนแรกนะคะหนูเรียนที่โรงเรียนประถมค่ะอยู่อยู่บ้านนะคะ ซึ่งตอนแรกหนูก็ยังไม่ได้รำค่ะหนูประกวดร้องเพลง แล้วทีนี้หนูก็ได้ไปนั่งดูเขาประกวดรำค่ะหนูก็รู้สึกว่าหนูชื่นชอบในการรำมากๆเลยค่ะได้แต่งตัวสวยๆหนูกลับมาที่โรงเรียนหนูก็มาบอกคุณครูว่าคุณครูขาหนูอยากรำค่ะหนูอยากแต่งตัวสวยๆแล้วก็ไปแสดงให้คนดูเยอะๆดู คุณครูเขาก็เปิดโอกาสให้หนูได้ได้กล้าแสดงออกค่ะเขาก็บอกว่า เวลาเพื่อนๆซ้อมรำก็ให้หนูไปซ้อมรำกับเพื่อน ๆค่ะหรือว่ามีกิจกรรมอะไรเขาก็พาหนูไปตลอดเลยค่ะก็หนูก็รู้สึกว่าเขาก็แบบประทับใจนะคะ แบบเห็นเราถึงเราพิการแต่เราก็สามารถรำออกมาได้อ่อนช้อยเขาก็แบบให้คำชื่นชม แล้วก็ให้กำลังใจค่ะ หนูก็อยากจะบอกพ่อกับแม่ว่าขอบคุณค่ะที่ให้หนูเกิดมาถึงแม้จะพิการ แต่หนูก็ ไม่ท้อค่ะ ถึงจะมีท้อบ้างบางเวลา แต่ก็ผ่านก้าวข้ามสิ่งนั้นมาได้ แล้วก็ขอบคุณที่คอยสอน ให้หนูเป็นคนดี ให้หนูกล้าแสดงออกค่ะ แล้วก็อยากจะขอบคุณที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการเรียน แล้วก็การใช้ชีวิตค่ะ ค่ะ ก็อยากจะฝากให้สังคมนะคะ ได้เปิดโอกาสให้คนพิการนะคะ ได้มีการศึกษาแล้วก็ได้มีงานทำค่ะ สิ่งสำคัญเลยนะคะก็อยากให้สังคมนะคะ ได้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการมากยิ่งขึ้นค่ะ ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ชานต่ำนะคะ เวลาคนพิการไปไหนมาไหน ก็จะได้สะดวกแล้วก็ช่วยเหลือตัวเอง ได้ไม่เป็นภาระของสังคมค่ะ สิ่งสำคัญที่สุดนะคะในตอนนี้นะคะ ข้างหน้ามูลนิธิของหนูกำลังจะสร้างสะพานลอยติดลิฟต์แห่งแรกของประเทศไทยค่ะ หนูว่าเป็นการดีนะคะ เพราะว่าคนพิการจะไปไหนมาไหน มันก็สะดวกขึ้นค่ะ เวลาข้ามถนนหรืออะไรยังไง หรือไปไหนมาไหนมันก็สะดวกสบายต่อคนพิการค่ะ คนปกติเขาก็เดินขึ้นบันไดนะคะ แต่คนพิการจะเข็นรถ ขึ้นบันไดมันก็ยากค่ะ ถ้าเกิดว่ามีสะพานลอยติดลิฟต์หนูคิดว่ามันสะดวกสบายแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในในการข้ามแต่ละรอบด้วยค่ะเพราะว่ามันก็ต้องเหมารถนะคะ ถ้าเกิดว่ามีสะพานลอยนี่มันก็จะดีมากเลยค่ะ